วัสดีค่ะ ตอนที่ 22 การประยุกต์ของค่าเชิงอนุพันธ์ วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาการประยุกต์ใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ ในการหาค่าประมาณ ค่าโจทย์ปัญหาได้ พิจารณานะคะ สัญลักษณ์ที่ใช้ในหัวข้อนี้นะคะ ให้ y เท่ากับ f(x) เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เดลต้า x แทนส่วนที่เปลี่ยนของ x เดลต้า y แทนส่วนที่เปลี่ยนของ y เมื่อ x เปลี่ยนไป เดลต้า x ดังนั้น เดลต้า y เท่ากับ f ที่ x บวกเดลต้า x ลบด้วย fx อธิบายได้ดังรูปต่อไปนี้นะคะ จากรูปนะคะ เราจะกำหนดโค้ง y เท่ากับ fx p เป็นจุดที่อยู่บนโค้งนะคะ จุด p ก็คือจุด x fx q เป็นจุดที่อยู่บนโค้งนะคะ จุด q ก็คือจุด x บวกเดลต้า x f ที่ x บวกเดลต้า x นะคะ สังเกตจากรูปนะคะ ระยะ ps นะคะ ก็คือส่วนของเดลต้า x ระยะ qs ก็คือส่วนของเดลต้า y นะคะ เมื่อเราพิจารณาจากรูปนะคะ เราก็จะได้ว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x คือความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด p และจุด q เนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้นะคะ ความชันของเส้นตรง PR ก็คือความชันของเส้นสัมผัสของโค้งที่จุด P เพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรง PR ก็คือ RS ส่วนด้วย delta x ซึ่งเท่ากับ f prime x หรือ RS นะคะ เท่ากับ f prime x คูณ delta x ต่อไปมาดูนิยามของค่าเฉี่อนุพันธ์นะคะ บทนิยามถ้า y เท่ากับ f(x) เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และเดลต้า x เป็นส่วนที่เปลี่ยนของ x แล้วค่าเชิงอนุพันธ์ของ y เขียนแทนด้วย dy หมายถึง f พราม x คูณเดลต้า x นั่นคือ dy เท่ากับ f พราม x คูณเดลต้า x ข้อสังเกตนะคะ เนื่องจาก rs เท่ากับ f พราม x คูณเดลต้า x ดังนั้น rs ก็จะเท่ากับ dy และค่าเชิงอนุพันธ์ของ x แทนด้วย dx ถูกกำหนดโดย dx เท่ากับ delta x ดังนั้นค่าเชิงอนุพันธ์จะถูกเขียนใหม่เป็น dy เท่ากับ f p r i m x คูณ dx หรือ df เท่ากับ f p r i m x คูณ dx ดูตัวอย่างของการหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ ตัวอย่างหนึ่ง จงหา df เมื่อกำหนด f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง 3 บวก sin ยกกำลัง3 x บวก e ยกกำลังรากที่สองของ x บวก 1 วิธีทำนะคะ เนื่องจาก f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก sin ยกกำลัง3 x บวก e ยกกำลังรากที่สองของ x บวก 1 เราทำการหาอนุพันธ์ของ f เทียบตัวปลาย x นะคะ เราก็จะได้ f prime x เท่ากับ 3 คูณ x ยกกำลังสอง บวก 3 คูณ sin ยกกำลังสอง x คูณ cos x บวก e ยกกำลังรากที่สองของ x บวก 1 ส่วน 2 คูณรากที่สองของ x บวก 1 เพราะว่า df ของเรานะคะ เท่ากับ f prime x คูณ dx ดังนั้น df เท่ากับ 3 คูณ x ยกกำลังสองบวก 3 คูณ sin ยกกำลังสอง x คูณ cos x บวก e ยกกำลังรากที่2ของ x บวก 1 ส่วน 2 คูณรากที่2ของ x บวก 1 ทั้งหมดคูณ dx ต่อไปนะคะ เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้า y นะคะ กับ dy จากรูปนะคะ ระยะ qs ก็คือเดลต้า y ระยะ rs ก็คือ dy เพราะฉะนั้นเราจะได้ระยะ qr ของเรานะคะ เท่ากับเดลต้า y ลบด้วย dy มันขณะที่เดลต้า x มีค่าน้อยๆนนะคะ s จะเคลื่อนเข้าหาจุด p นะคะ q จะเคลื่อนลงมาตามโค้ง r จะเคลื่อนลงมาตามเส้นสัมผัสนะคะ เราก็จะได้นะคะ ระยะ qr นะคะก็จะมีค่าน้อยลงตามไปด้วย นั่นคือ ขณะที่ค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์จะทำให้ได้ว่า qr ก็จะเข้าใกล้ศูนย์ตามไปด้วย แต่ qr คือเดลต้า y ลบ dy ดังนั้นเราก็จะได้ว่า ขณะที่ค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์เราก็จะได้เดลต้า y จะมีค่าใกล้เคียงกับ dy สรุปได้ดังนี้นะคะ ก็คือ ถ้า y เท่ากับ f(x) เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ เมื่อเลือกค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ อาจกล่าวได้ว่า df เป็นค่าประมาณที่ดีของเดลต้า f นะคะ อย่างต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะ ค่าของ df กับค่าของเดลต้า f ตัวอย่าง2นะคะ แผ่นโลหะกลมรัศมี 10 นิ้ว ได้รับความร้อนนะคะทำให้ขยายตัวมีรัศมียาว 10.1 นิ้ว ข้อ1 จงใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ ประมาณค่าที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่แผ่นโลหะ ข้อ 2 จงเปรียบเทียบค่าที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณกับค่าที่เพิ่มขึ้นที่แท้จริง วิธีทำนะคะกำหนดตัวแปรนะคะก็คือให้ A แทนพื้นที่ของโลหะกลม dA แทนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ R แทนรัศมีของโลหะกลม จาก A นะคะคือพื้นที่ของโลหะกลมนะคะมัน A จะเท่ากับพายคูณ R ยกกำลังสองนะคะจากนั้นเราทำการหาค่าเชิงอนุพันธ์ของ A นะคะก็คือ dA จะเท่ากับ A พราม R คูณ dr นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะ dA ก็จะเท่ากับ2พาย R คูณด้วย dr เนื่องจากนะคะ R บวกเดลต้า R เท่ากับ 10.1 และ R เท่ากับ 10 เราจะได้เดลต้า r เท่ากับ 0.1 ดังนั้น dA ของเรานะคะ ก็จะเท่ากับ2พายคูณด้วย 10 คูณด้วย 0.1 ซึ่งเท่ากับ 2 พายตารางนิ้ว ข้อ 2 นะคะ เราจะให้เดลต้า A นะคะ แทนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นแท้จริง จากเดลต้า A นะคะ เท่ากับพายคูณกับ r บวกเดลต้า r ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วยพายคูณกับ r ยกกำลังสองนะคะ เราก็จะแทนค่า r บวกเดลต้า r ด้วย10.1 r ด้วย 10นะคะ เราก็จะได้นะคะเดลต้า a เท่ากับพายคูณ 10.1 ทั้งหมดยกกำลังสองลบพายคูณ 10 ยกกำลังสองนะคะ ซึ่งมีค่าเท่ากับ102.01พายลบด้วย100พายซึ่งมีค่าเท่ากับ2.01พาย ดังนั้นค่าประมาณนะคะ จะผิดพลาดไปจากค่าจริงนะคะ ก็คือค่าสมบูรณ์ของเดลต้า A ลบด้วย dA จะเท่ากับ 2.01 พายลบด้วย 2 พายซึ่งเท่ากับ 0.01 พายตารางนิ้ว แต่ถ้าเรากำหนดเดลต้า r นะคะน้อยลงนะคะ คือให้เดลต้า r เท่ากับ 0.01 เราก็จะได้นะคะ ค่าประมาณจะผิดพลาดไปจากค่าจริงนะคะ ก็คือค่าสมบูรณ์ของเดลต้า a ลบด้วย dA ก็จะเท่ากับ0.01 0.0001พายจะสังเกตได้ว่านะคะเดลต้า A จะมีค่าใกล้เคียงกับ dA เมื่อเดลต้า R มีค่าน้อย ๆ การประยุกต์ของค่าเชิงอนุพันธ์ในการประมาณค่า เนื่องจากการคำนวณค่า df โดยส่วนใหญ่นะคะจะง่ายกว่าการคำนวณหาค่าเดลต้า f โดยตรง โดยเฉพาะกรณีที่ฟังก์ชัน f อยู่ในรูปกรนอันดับต่างๆ หรืออยู่ในรูปซับซ้อนนะคะทำให้เห็นประโยชน์ของค่าเชิงอนุพันธ์ยิ่งขึ้นนะคะเราทำการพิจารณานะคะเดลต้า f เท่ากับ f ที่ x 0บวกเดลต้า x ลบด้วย f ที่ x 0และ df เท่ากับ f พรามที่ x 0คูณเดลต้า x เพราะว่าเดลต้า f ถูกประมาณด้วย df เมื่อ ค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ซึ่งก็คือ f ที่ x 0บวกเดลต้า x ลบด้วย f ที่ x 0จะถูกประมาณด้วย f พรามที่ x 0คูณเดลต้า x สรุปขั้นตอนนะคะของการประมาณค่าโดยใช้ค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ ข้อ 1 จะสร้างฟังก์ชัน f(x) นะคะให้สอดคล้องกับจำนวนที่เราต้องการหาค่าประมาณนะคะ ข้อ 2 ให้จำนวนที่เราต้องการหาค่าประมาณเป็น f ที่ x 0บวก delta x โดยเลือกค่า x 0ที่ทำให้หาค่า f x 0ได้ง่าย และเลือก delta x ที่เหมาะสม ซึ่ง delta x อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ ข้อ 3 หาอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x แล้วแทนค่า x ด้วย x 0ที่เลือกไว้ จะได้ค่าประมาณของจำนวนนั้นจากสูตร f ที่ x 0บวกเดลต้า x ประมาณด้วย f ที่ x 0บวก f พรามที่ x 0คูณเดลต้า x ตัวอย่างที่ 3 จงใช้ค่าเชิงอนุพันธ์หาค่าประมาณของรากที่ 3 ของ 124นะคะ จากการที่เราประมาณค่ารากที่ 3 ของ 124นะคะทำให้เรากำหนดให้ f x นะคะ เท่ากับรากที่ 3 ของ x เราก็จะได้นะคะ f prime x เท่ากับ 1 ส่วน 3 คูณด้วย x ยกกำลัง 2 ส่วน 3 ต้องการประมาณค่า f ที่ 124 เราก็จะเลือก x 0นะคะที่ 125 เพราะว่า f ที่ x 0เท่ากับ f ที่ 125 นะคะซึ่งเท่ากับ รากที่ 3 ของ 125 ซึ่งเท่ากับ 5 และ 124 เท่ากับ 125 บวกเดลต้า x เพราะฉะนั้นเราจะได้ เดลต้า x เท่ากับลบ 1 และอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x นะคะที่ x 0นะคะก็จะเท่ากับ f พรามที่ 125 ซึ่งเท่ากับ 1 ส่วน 3 คูณด้วยรากที่ 3 ของ 125 ทั้งหมดยกกำลัง 2 ซึ่งเท่ากับ 1 ส่วน 75 ซึ่งมีค่าประมาณ 0.0133 จาก f ที่ x 0บวก delta x นะคะ ประมาณด้วย f x 0บวก f prime ที่ x 0คูณ delta x ดังนั้น รากที่ 3 ของ 124 ก็จะเท่ากับ f ที่ 124 ประมาณด้วย f ที่ 125 บวก f prime ที่ 125 คูณ delta x ซึ่งเท่ากับ รากที่ 3 ของ 125 บวก 0.0133 คูณด้วยลบ 1 ซึ่งเท่ากับ 5 ลบ 0.0133 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.9867 สรุปในตอนนี้นะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ค่าเฉิ่อยอนุพันธ์ในการประมาณค่าโจทย์ปัญหาได้ ในตอนถัดไปนะคะ จะใช้อนุพันธ์มาประยุกต์ในการหาค่าลิมิตด้วยกฎโลปิตาน Thank you.